ถ้าเราจะสร้างแบรนด์และขายสินค้าของเราผ่านเข้าไปโลกดิจิตอลนะครับ เราต้องคิดอะไรบ้างนะครับ ซึ่งอันเนี้ยผมสรุปมาจากบทวิเคราะห์จากคารไซออนเมื่อปี 2 ปีที่แล้วนะครับ ว่า เออเดี๋ยวนี้มุมของคณะกรรมการเลือก advertising ที่ดีในโลกเนี่ยเขาก็มีมุมด้วยกันประมาณ 8 angle นี้นะครับ เราก็เลยสรุปมาเป็นเป็นแบบย่อยให้ทุกท่านย่อยได้ง่าย ๆนะครับ ซึ่งอยากให้ดูตัวสีแดงเป็นหลักนะครับ เดี๋ยวเราไล่ไปดูนะครับข้อ1นนะฮะ A good storytelling drives brand and selling ก็หมายถึงว่า ไอการมี good story เนี่ยเวลาเราสื่อสารเข้าไปในดิจิตอลเนี่ยท่านต้องมี good storytelling แน่นอน แต่ต้อง drive ทั้งคู่คือทั้งแบรนด์แล้วก็ทั้งเรื่องของยอดขายนะครับ อีกอันนึงคือเรื่องของอข้อ 2 นะครับ Be strong in a big idea but multi execution นะครับก็คือเรื่องของการที่เวลาเราสื่อสาร สมมุติเราทำสื่อ advertising ในดิจิตอลซึ่งมันมีสื่อจำนวนมาก ต้องสื่อไป 20 สื่อนะครับ ใน 20 สื่อนั้นมันอาจจะมีคอนเทนต์บางอย่างไม่เหมือนกัน แต่ต้องมีคอนเทนต์ที่เหมือนกัน เขาเรียกมันบิ๊กไอเดียนะครับเช่นแบรนด์นี้เมื่อกี้ที่ผมบอกตู้เย็นต้องสื่อว่ามันเย็นนะ มันต้องสื่อเลยว่าเย็นเย็นเย็นเย็นแต่เย็นในแบบไหนบ้างนะครับ เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มันจะต้องมีเขาเรียกว่า strong big idea นะครับ อันที่3 create social engagement เวลาเราทำในโลกดิจิตอลเราปฏิเสธการเล่นกับโซเชียลไม่ได้นะครับ ตัววัดผลอย่างหนึ่งคือเราต้องทำให้โซเชียลหรือสังคมเนี่ย engage หรืออร่วมกับเรานะฮะอันที่4นะครับ creating viral wristband ก็คือหมายถึงว่า เราต้อง create ไวรัลที่มาพร้อมแบรนด์ หลายครั้งเราจะเห็นไวรัลดูตลก สนุกและยังไงนะครับแต่บางครั้งมันทำลายแบรนด์ได้อย่างรวดเร็วก็มีนะครับต้องระวังมากนะครับเรื่องนี้ ข้อที่5นะครับ the more expectation นะครับ from campaign in solving the brand and social problem คือบางครั้งเนี่ยในการสร้างแคมเปญเนี่ยจะต้องมีการทำให้เกิดการแก้ปัญหาของสังคมด้วยนะครับอันที่ 6 snowballing นี่สำคัญมาก เคยไหมฮะว่าเราทำคอนเทนต์ใน Facebook หรือในโซเชียลมีเดียแล้วจ่ายเงินบางครั้งจ่ายน้อยกว่า แต่ได้ผลมากกว่า เพราะมันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า snowballing นะครับคือก้อนหิมะมันโต มันถูกคนเห็นเยอะและคอมเมนต์และแชร์ออกไป จนทำให้เพื่อนของเพื่อนของเพื่อน เห็นเต็มไปหมดเลยนะครับนั่นก็ทำให้เกิดภาวะ snowballing นะครับ อันที่7นะครับ ก็คือ looking for the fresh idea เขาบอกว่าในโลกนวัตกรรมใหม่ คุณต้องมีไอเดียสดใหม่เสมอ ข้อที่8นะครับแคมเปญที่ออกไปเลี่ยงไม่ได้แล้วครับว่าวันนี้ต้องใช้เครื่องมือทางด้าน Innovation Digital มาเกี่ยว เช่น มีการเขียนแอปเกมเพิ่มขึ้นมา มีการเชื่อมต่อระหว่างโซเชียลมีเดียกับเว็บไซต์กับแอปพลิเคชัน และไปยังคอมมูนิตี้ต่างๆอีกนะฮะ นั่นคือสิ่งที่พูดถึง innovation นะครับดิจิตอลแบรนดิ้งผมสรุปมาอย่างนี้ครับว่า ไอ้ไม่ดีดูยังไง ไอ้ดีดูยังไงนะครับไอ้ไม่ดีก็คือหน้าบึง้ง ไอ้ดีคือหน้ายิ้มนะฮะตัวไม่ดีเนี่ยแน่นอนนะครับคือมันจะออฟแบรนด์ออฟแบรนด์หมายถึงว่าเวลาเราสื่อดิจิตอลไปอ่ะมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานพวกแบรนด์วิชั่นมิชชั่นหรือแวลูของเรา เพราะเราไม่มีตัวตนเราไม่เข้าใจตัวตนเรานะฮะแต่ถ้ามันอยู่บนพื้นฐานออนแบรนด์จะเรียกว่าเนี่ยคือแบรนด์ที่ ดีคือการสื่อสารแบรนด์ในดิจิตอลเนี่ยดี มันเสื่อไปแล้วมันเป็นลักษณะดิจิตอลดิจิตอลที่ดีก็คือ customer centric นะครับสื่อแล้วคิดถึงผู้อ่านผู้รับสื่อ รับสื่อว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรนะครับไม่ใช่แบบภาพโปรดักต์เต็มไปหมดเลยนะครับเขาแค่เห็นปุ๊บเขาก็ปัดทิ้งเลยนะฮะมันต้องมีเอสเซติกด้วยนะครับนี่สำคัญมากนะครับบางท่านแบบ บอกสินค้าฉันเนี่ยไม่อยากให้ดูหรูเกินไปไม่จริงนะครับ คนจะรวยจะจนก็ชอบผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยเอางี้ดีกว่านะครับ เพราะนั้นเอสเตติกเป็นเรื่องสำคัญนะครับ multi execution นะครับต้องต้องมีการ execute ในแองเกิลที่หลากหลาย เช่นบางอันอาจจะเล่นผ่านโซเชียลมีเดียบางอันเหมาะกับไลน์นะครับบางอันเหมาะกับบนเว็บบางอันเหมาะกับการไปทำแบบ Google Ad นะฮะเป็นต้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญสุดนะครับดิจิตอลที่ดีต้อง คอนเทนต์นะครับดึงมาเป็นสตอรี่ที่สำคัญไม่ได้ หรือจะต้องมีการเล่าเป็นสตอรี่นะครับหรือในมุมตรงนี้ก็อยากจะบอกทุกท่านมันคือคอนเทนต์ดิสคิงนั่นเองนะครับอันนี้เป็นอีก BU หนึ่งของบริษัทบาลามิซี่นะครับซึ่งเราดูเรื่องของเทคสตาร์ทอัพที่เราทำมา 2 ปี เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการตกแต่งนะครับก็คือวัสดุ .com นะฮะในตรงนี้เองเนี่ยคอนเทนต์ที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นว่า มันเป็นลักษณะการรีวิวที่เป็นเรื่องของเกี่ยวกับการใช้ไม้ไม้เทียมนะฮะแล้วก็พูดถึงอะไรฮะแทนที่จะพูดแต่ไม้ไม้แต่พูดถึงว่าเอ้ยไม้แบบเนี้ยนะครับมันเอาไปใช้ปรับปรุงอาคาร แล้วมันสวยยังไงนะฮะอันนี้ก็พาดหัวเห็นไหมฮะก็นั่นก็คือหมายถึงว่าไอ้เจ้าตัวที่เป็นวัสดุอันเนี้ยมันไปใช้แล้วมันเกิดแวลูอะไรเกิดเบนฟิตอะไรนะครับ แทนจะรีวิวแค่ Product อย่างนี้เขาเรียกว่า รีวิวลักษณะ customer centric คำนึงถึงการใช้งานของมัน